สำหรับประโยค请问我能问您一个问题吗แปลว่า ผมขอถามอะไรหน่อยนะครับ คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถามคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า能แปลว่าสามารถหรือได้ เป็นเชิงอนุญาตให้ทำ คำว่า问แปลว่าถาม คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าอีเกอแปลว่าหนึ่งและคำลักษณะนาม คำว่าวันทีแปลว่าตั้งคำถามหรือตั้งปัญหา คำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค当然了请问吧我听着呢แปลว่า แน่นอนครับ ว่ายังไงครับ สำนวน当然了แปลว่าแน่นอนอยู่แล้ว สำนวน请问吧แปลว่าขอให้ถามหรือขอเชิญถามได้เลย คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า听着แปลว่ากำลังฟัง คำว่า เนาะเป็นคำเสริมแสดงความหมายย้ำว่ากำลังทำ หรืออาจจะเป็นการย้อนถามก็ได้